สำหรับประโยค tidak anda bias berkeliling di sini selama yang anda mau แปลว่าเปล่าคุณสามารถเที่ยวชมได้นานเท่าที่ต้องการคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า berkeliling แปลว่า เที่ยวเดินคำว่า di sini แปลว่า ว่าสลามะแปลว่า งานเข้าที่ต้องการคำว่า เมาแปลว่า อยาก